เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแบบทดสอบก่อนเรียนที่ผ่านมา ง่ายใช่ไหมล่ะครับ การบวกลบจำนวนเต็มเป็นเรื่องแรก ๆ ที่เรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์ เป็นเรื่องที่น่าจะง่ายที่สุด แล้วก็เป็นพื้นฐานของเกือบจะทุกบทเรียน แต่นักเรียนบางคนอาจจะตั้งสมาธิได้ไม่ดีพอ หรืออาจจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างครับ ในบทเรียนนี้จะเป็นการทบทวนแบบสั้นๆ เรื่องการบวกลบจำนวนเต็ม สมมติถ้าให้นักเรียนคิดเลขแบบว่า 2บวก3เท่ากับเท่าไหร่ หรือ 14ลบ5เท่ากับเท่าไหร่ แบบนี้คงไม่มีใครคิดผิดใช่ไหมครับ แต่เชื่อไหมครับ ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการข้ามฝั่งจากลบไปบวก หรือบวกไปลบแบบนี้ จะเริ่มมีคนคิดผิดทันทีเลยครับ อย่างเช่น2ลบ6หรือลบ3บวก8ถ้าไม่ตั้งสมาธิให้ดี บอกได้เลยว่าโอกาสผิดมีมากกว่าที่หลายๆคนคิดไว้ครับ ส่วนใครที่ยังไม่แม่นเรื่องการบวกลบเลขจำนวนเต็ม เรามาดูพร้อมๆกันเลยครับ ครูขอแสดงวิธีการคิดง่ายๆโดยการใช้เส้นจำนวนนะครับ เส้นจำนวนก็คือเส้นตรงที่เรามีการแบ่งเป็นช่อง ช่องละเท่าๆกัน โดยเริ่มจากเลข0ทางด้านขวาของเลข 0 ก็จะเป็นจำนวนบวก ทางด้านซ้ายของเลข 0 ก็จะเป็นจำนวนลบ วิธีการบวกลบเลขจำนวนเต็ม เราก็เริ่มจากตัวตั้งก่อน อย่างเช่น2ลบ6 เราก็เริ่มจากเลข 2 พอลบ 6 เราก็นับไปทางซ้าย 6 ช่อง ก็จะไปสิ้นสุดที่เลขลบ4ดังนั้น2ลบ6ก็จะเท่ากับลบ4ครับ หรือบางคนจะคิดแบบนี้ก็ได้ครับ ให้คิดว่าตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมายกำกับเป็นจำนวนบวก แล้วเวลาคิดให้เริ่มจาก 0 ดังนั้นบวก2ลบ6 ก็เริ่มจากศูนย์ไปทางขวาสองหน่วย แล้วก็ย้อนกลับไปทางซ้ายหกหน่วย ก็จะได้ลบสี่ครับ เช่นเดียวกัน ถ้าเราต้องการหาลบสามบวกแปดเราก็เริ่มจากลบสามก่อน แล้วพอบวกแปดเราก็นับไปทางขวาแปดช่อง ก็จะไปสิ้นสุดที่เลขห้าดังนั้นลบสามบวกแปดจึงเท่ากับห้าครับ ลองอีกสักข้อนะครับลบสองลบสามเราก็เริ่มจากลบสองคราวนี้ลบไปอีกสามเราไปทางซ้ายหรือทางขวาครับ เครื่องหมายลบไปทางซ้าย ใช่ไหมครับ เราก็นับไปหนึ่งสอสามไปสิ้นสุดที่ลบห้าเพราะฉะนั้นลบสองลบสามจึงเท่ากับลบห้าครับสำหรับการบวกลบจำนวนที่มีเครื่องหมายตรงข้ามกัน จะมีวิธีคิดอีกแบบ ซึ่งหลายๆ คนจะคิดแบบนี้ เพราะจะทำให้คิดได้เร็วขึ้น นั่นก็คือการใช้เรื่องปริมาณเข้ามาช่วย อย่างเช่น ลบ7บวก5ลบกับบวกมันจะหักล้างกันครับ โดยที่เราดูปริมาณอย่างเดียวก่อนอย่างไม่คิดเครื่องหมายนะครับ ระหว่าง 7 กับ 5 อันไหนมากกว่ากันครับ 7 ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นในข้อนี้ตัวที่เป็นลบมากกว่าตัวที่เป็นบวก มื่อหักล้างกันแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบครับ ซึ่งนั่นก็คือลบ2นั่นเอง หรือเราจะดูจากแผนภาพนะครับ มีลบอยู่ 7 มีบวกอยู่ 5 เมื่อหักล้างกันแล้ว ก็จะเหลือลบอยู่ 2 ครับ ต่อไปจุดที่จะผิดกันหลายคนก็คือเรื่องสมบัติการสลับที่ครับ2บวก5จะเท่ากับ5บวก 2 แต่ 2 ลบ 5 ไม่เท่ากับ 5 ลบ 2 นะครับ เพราะสมบัติการสลับที่ใช้ได้กับการบวกและการคูณเท่านั้นครับ หากนักเรียนต้องการที่จะสลับที่นักเรียนต้องเอาเครื่องหมายของมันตามไปด้วยครับ อย่างในที่นี้ 2 ลบ 5 ให้ถือว่าเป็นบวก 2 กับลบ 5 ซึ่งจะเท่ากับลบ 5 บวก 2 ครับ ถ้านักเรียนจำเรื่องเส้นจำนวนได้ เราเริ่มจาก 0 ไปทางขวาสองแล้วย้อนมาทางซ้ายห้ากลับไปทางซ้ายห้าแล้วย้อนมาทางขวาสองสุดท้ายแล้วจะไปอยู่ที่เดียวกันซึ่งก็คือ ลบสามครับ